พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนเวโปรตีน พร้อมดื่ม เก็บได้นาน รสชาติอร่อย มีโปรตีนสูง เวโปรตีน เป็นโปรตีนที่ย่อยง่าย อุดมไปด้วยกรดอะมิโนจำเป็น ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ช่วยซ่อมแซมและเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ เวโปรตีนจึงเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้ออกกำลังกายที่รักสุขภาพ และต้องการดูแลรูปร่างให้สวยงาม ส่งผลให้ความต้องการของเวโปรตีนในประเทศไทย มีแนวโน้มเติบโตขึ้นค่ะ นักวิจัยสวทช ร่วมกับบริษัทตะวันบอดแอนแคน จำกัด พัฒนาเครื่องดื่มเวโปรตีนสูง ที่สามารถทนความร้อนสูงได้ โดยที่ไม่จับตัวเป็นก้อน ทำให้สามารถเก็บรักษาได้นานถึง 6 เดือน โดยไม่จำเป็นต้องแช่เย็น อีกทั้งยังมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง โดยการใช้เครื่องรีทอสหรือที่เรียกว่าหม้อฆ่าเชื้อแบบใช้ไอ้น้ำซึ่งหาได้ง่าย และลงทุนไม่สูงนักผลิตภัณฑ์เวโปรตีนที่พัฒนาขึ้น ยังมีโปรตีนสูงถึง 26-30 กรัม ต่อ 350มิลลิลิตรและยังได้มีการพัฒนารสชาติของเครื่องดื่มควบคู่กับการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ทำให้ได้เว โปรตีนที่มีคุณสมบัติเฉพาะและยังมีรสชาติที่อร่อย โดยล่าสุดนวัตกรรมนี้ ได้รับทุนวิจัยสนับสนุน เพิ่มเติมจากโครงการคูปองนวัตกรรม ปี 2560 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA เพื่อพัฒนาและลงทุนเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตอีกด้วย วิจัยและพัฒนา โดยไบโอเทคสวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000